สวัสดีค่ะ หัวข้อที่ 2 ของบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ของรายวิชานี้ เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้นในหัวข้อเรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของ Excel ค่ะ ในการที่เราจะนำโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้ในการทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้น เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของ Excel โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างของ Excel ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีหลักการทำงานอย่างไรบ้างค่ะ มาทำความรู้จักโครงสร้างของ Excel ด้วยกันเลยนะคะ เราสามารถแบ่งโครงสร้างของ Excel ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญได้แก่ ส่วนของ Workbook ส่วนของ Worksheet และส่วนของเซลล์โครงสร้างในแต่ละส่วนมีหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มจากโครงสร้างส่วนแรกเลยค่ะ ที่เรียกว่า Workbook นั้น ถ้าจะให้แปลความหมายตรงๆ ก็ตามชื่อเลยค่ะ ก็คงต้องบอกว่ามันก็คือสมุดงาน หรือหนังสืองานนั่นเอง ดังนั้นคำว่า workbook ในที่นี้จึงหมายถึงไฟล์งาน Excel 1 ไฟล์ ที่เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองไงล่ะคะ และถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าไฟล์ของ Excel 1 ไฟล์ หรือ 1 workbook นั้นคืออะไร ก็คงต้องบอกว่า workbook ก็เปรียบเสมือนกับหนังสือหรือสมุดงานหนึ่งเล่ม ที่ภายในหนังสือมีเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ มากมาย ได้ถูกบันทึกและจัดเก็บเอาไว้ในหนังสือเล่มนั้นๆ โดยเรื่องราวต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเวิร์กบุ๊กก็คือเวิร์กชีตนั่นเอง หรือที่เรียกว่าโครงสร้างส่วนที่ 2 ของ Excel และเรามักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่าคือชีตโดยในแต่ละเวิร์กบุ๊กก็จะประกอบด้วยชีตจำนวนมากมาย เปรียบเสมือนกับหนังสือที่มีจำนวนหน้ากระดาษ หรือชีตหลายแผ่นบรรจุอยู่ในหนังสือนั่นเอง และเมื่อพิจารณาไปที่สิ่งต่างๆที่อยู่ในแต่ละเวิร์กชีตก็จะพบว่ามีโครงสร้างส่วนที่ 3 เป็นองค์ประกอบอยู่ หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างส่วนที่เล็กที่สุดของ Excel ปรากฏอยู่ในชีตเต็มไปหมดโดยจะอยู่ในรูปแบบของช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ และเราก็จะเรียกช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ แต่ละช่องที่อยู่ในชีตว่าเป็นเซลล์เมื่อเรานำเซลล์หลายช่องมารวมกัน เราจะเรียกว่าเป็นเลนส์เห็นไหมคะว่า ในแต่ละชีตจะมีเซลล์อยู่เป็นจำนวนมากมาย ดังนั้นหลักการทำงานของ Excel จำเป็นต้องใช้หลักการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์มาช่วยในการทำงานค่ะ เหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้หลักการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์มาใช้ในการทำงาน ก็เพราะว่า การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์หรือการเรียกตำแหน่งเซลล์ให้ถูกต้องนั้น จัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานบน Excel โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ ในสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันต่างๆ หากระบุตำแหน่งเซลล์ผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิดพลาดตามไปด้วยนะคะ การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์หรือการเรียกตำแหน่งเซลล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันเสมอว่าทุกๆเซลล์ที่อยู่ในชีตจะต้องมีตำแหน่งอ้างอิงเซลล์เสมอ เช่น ถ้าเราต้องการอ้างอิงไปที่ตำแหน่ง B3 ผู้ใช้งานก็จะทราบเลยว่าเซลล์นี้อยู่ในคอลัมน์ B และอยู่ในแถวที่ 3 โดยหลักการที่นำมาใช้ในการเทียบตำแหน่งเซลล์ จะได้มาจากสองส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนแรกคือค่าของตำแหน่งจากแนวตั้ง หรือที่เราเรียกว่าคอลัมน์ ซึ่งใน Excel จะระบุตำแหน่งของคอลัมน์ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ A B C ไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ค่า x f d หรืออาจกล่าวได้ว่ามีจำนวนคอลัมน์ได้มากที่สุดเท่ากับ 16,384 คอลัมน์เลยเชียวนะคะ และในส่วนที่ 2 คือค่าของตำแหน่งจากแนวนอน หรือที่เราเรียกว่า โรนั่นเองค่ะ Excel จะระบุค่าโรเป็นตัวเลข โดยมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 1 2 3 4 5 ไปเรื่อยๆ จนไปสิ้นสุดที่จำนวนแถวสูงสุดที่เป็นไปได้ของ Excel โดยมีค่าเท่ากับ 1,48,576 แถวเลยค่ะ เป็นไงคะ มากเลยใช่ไหมคะ เห็นหรือยังคะว่า ถ้าเราเอาจำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถวคูณกัน ก็จะพบว่าในแต่ละชีตของ Excel สามารถเก็บข้อมูลลงในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ หรือที่เราเรียกว่าเซลล์นั้น ได้จำนวนมากถึง 17 ล้านเซลล์ทีเดียวเลยนะคะ ซึ่งก็น่าจะเป็นปริมาณที่มากเพียงพอสำหรับการนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเก็บข้อมูลขององค์กรธุรกิจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ Excel มากยิ่งขึ้น จะขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเซลล์ว่า แต่ละเซลล์สามารถเก็บอะไรได้บ้างค่ะ ในที่นี้จะขออธิบายว่า ในแต่ละเซลล์ของ Excel สามารถเก็บสิ่งต่างๆ ได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นส่วนของเนื้อหาหรือที่เราเรียกว่าคอนเทนต์และส่วนที่ 2 ก็คือส่วนของรูปแบบหรือที่เรียกว่าฟอร์แมตเนี่ยล่ะคะ แล้วสองส่วนดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร ขอให้พิจารณาดังนี้นะคะลองพิจารณาว่า ถ้าสิ่งที่จัดเก็บไว้ในเซลล์ เป็นค่าของเซลล์นั้นๆ แสดงว่าเป็นส่วนของเนื้อหาหรือคอนเทนต์นั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นค่าที่ไม่ใช่สูตร หรือเป็นค่าที่ใช่สูตรก็ได้ แต่สุดท้ายเมื่อเราใส่ค่าดังกล่าวไปแล้ว เราก็จะได้ค่าของผลลัพธ์หรือ value ออกมาตามที่เราต้องการไงล่ะคะ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลข้างในเซลล์ ในรูปแบบที่เรากำหนด เราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นส่วนของรูปแบบหรือฟอร์แมตนั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่น number format จะมีรูปแบบต่างๆ เช่น มีเครื่องหมายคอมมาหรือมีจุดทศนิยมกี่ตำแหน่ง ตลอดจนไปถึงเรื่องของอร์แมตต่างๆ ที่เรากำหนดเข้าไปในเซลล์ เพื่อให้เรามองเห็นว่าเซลล์นั้นๆ มีสี มีกรอบ หรือมีการจัดวางข้อมูลในเซลล์เป็นอย่างไรบ้างตามที่เราต้องการ เป็นยังไงกันบ้างคะ มาถึงตอนนี้แล้ว ผู้เรียนได้ทราบถึงโครงสร้างของ Excel หลักการทำงาน หลักการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ ตลอดจนได้ทราบว่าในแต่ละเซลล์สามารถเก็บอะไรได้บ้างแล้วนะคะ ในหัวข้อถัดไป เราจะไปศึกษาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง ส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ค่ะ